ราบสวัสดีท่านผู้เกียรติแขกทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้ที่เป็นคนไทยนะครับผมก็ขอเรียนเชิญทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เกมอียิปต์นะผมเกมนี้ค่ายบีจีนะจีดองนี้มาโอ้โหเคแม่งเลยไม่ลงครับผมท่านผู้ชม เกมนี้ครับผมเป็นเกมที่ว่าเป็นเกมที่เขาเรียกว่าแล้วเป็นวายเชื่อมที่แบบว่า โหดมากนี่เอาวายเชื่อมแม่นี้ยาวๆเลยนี่ไงครับผม 17 40 ตังค์โอ้โหต่อด้วยดวงตาแห่งพระเจ้าแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจ๊ะ เออเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตจ้งเตือนเราเลยนะครับ เออไปเลยจ้มา โอ้โหสเกตเตอร์ลงมาทั้งหมด 6 ชิ้นนะผมสเกตเตอร์ลงมาทั้งหมด6ชิ้นนะครับผมเบ็ดห้านะผมเบ็ดห้านะผมการเลือกบนนั้นสามารถเลือกได้ 4 ระดับนะผมเริ่มจากตัวคูณ เยอะ ตัวคูณน้อยแต่รอบเยอะ หรือว่าจะสุ่มทั้งตัวคูณ สุ่มทั้งตัวรอบนะฮะเกมนี้เป็นเกมที่เล่นง่ายๆโอ้โหไม่ได้เคโอ้โหพันสี่ร้อยสี่สิบครับผมท่านผู้ชมบอยังไงผมเม็ดนี้ โอ้โหหลุดมาได้ยังไงครับผมรับรางวัลก้อนโตขึ้นไปเลยผมตอนนี้อยู่ที่คูณ11นะผมที่คูณ11ครับผมการหมุนฟรีอีกจำนวน6รอบนะผม โอ้โห แตกดีไม่ดีให้ดูเอานะผมดูน้ำก็ดูเอานะผม ดูน้ำก็เหมือนน้ำผมดูไฟก็เหมือนไฟ ถ้าเกิดดูน้ำกลายเป็นไฟถ้างั้นมันก็จะไม่เหมือนน้ำ แต่ที่สำคัญตอนเนี้ยโอ้โหแตกดีมาก ดอกนี้ยังไงโอ้โหไม่จี้นะผมดอกนี้คาถาไฟยังไงคาถาไฟยังไง เจเม็ดนี้แล้วสิบลงมาหรือเปล่าเจ มาโอ้เปลี่ยน A เป็น Y หรือเปล่ายังไม่ได้สิบเม็ดนี้โอ้โหหลายไปครับผม คูณ14นะฮะ โอ้โหรู้เรื่องกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมโอ้โหรางวัลก้อนโตอีกแล้วครับผมซูเปอร์เมกาก็ไปเลยโอ้ไม่ถึงครับผมโอเคนะผมพี่น้อง แต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับ ว่าตอนนี้โปรโมชั่นดีมาก ผมตอนนี้โปรโมชั่นดีมาก ยังไม่ทันได้ทำหูอะไรเลยยังไม่ทันได้ทำหูอะไรเลยรับไปก่อนเลยฮะสิบโอ้โหแม่งเอ้ยจี้ช่องไหนก็ไม่เข้านะ นี่ไงนะผมเม็ดนี้ห้าร้อยหกสิบเอาไปดี ยังไงยังไง ยังไง เคเม็ดนี้สวยงามเปลี่ยนช่องที่สองเป็นวายโอเม็ดนี้เชื่อมดวงตาเข้าไปสุดแถวอู้หูจองันสองร้อยห้าสิบหกมาผมโอ้ ว่ะเอาเรื่องของเกมนี้ผมเอาเรื่องครับผมเกมนี้เอาเรื่องนะจ๊ะอือ สนใจอยากลองเล่นสามารถคลิกได้ที่ล่างคลิปนี้เลยผมปักบุบลบัฟเอาไว้ให้แล้วเนาะ คลิกเข้าไปสามารถทำรายการเล่นได้เลย คลิกเข้าไปสามารถทำรายการเล่นได้เลยนะผมไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะ อันดับแรกก่อนเลยสมัครเพียงแค่3 ขั้นตอนนั้นสมัครเพียงแค่สามขั้นตอนนั้นแล้วก็รับไปเลยห้าสิบไปเลยห้าสิบนะผมฟรีเลยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยจ้ะเออ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดติดแจ้งเตือนด้วยเนาะใครรักช่างนี้ใครชอบช่องนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยกันเนาะจี้ดอกนี้อีกแล้วก็ทาโอ้โหพันห้าร้อยสามสิบขึ้นไปที่หกพันโอ้โหไว้เลิกเลยครับผมเลิกแล้วผม โอ้โหซื้อเพียงสามร้อยได้คืนกลับมาหกพันนะผมซื้อเพียงสามร้อยเท่านั้น ซื้อเพียง 300ครับผมทุกคนผู้ชมทุกท่านซื้อเพียง300ครับผมได้คืนมา 6,000โอ้โหใครอยากเล่นเกมนี้สามารถคลิกได้ที่ร่างคลิปนี้นะครับผม เกมนี้อยู่ในค่ายพีจีเนาะ สามารถทำเป็นกันได้ทุกคนนะครับผม เด็กอายุต่ำกว่า8ปีคุณได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสียเงินเสติดนะครับผม โอเค ผมเกมนี้สามารถเล่นได้ทั่วประเทศนะครับผม เจ้าวันนี้คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนผมสวัสดีครับท่านผู้ชมเออจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับกดติดตามด้วยครับกดรับกันด้วยนะสิบไปเลยบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเจอกันใหม่วันหน้านะจ๊ะคนไทยทุก